IT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดีย และการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษา ความแตกต่างระหว่างคอในยุคต้น และคอสมัยใหม่ วัสดีค่ะ วันนี้เรามีแขกรับเชิญคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาบุญสิริจรุงรัตน์จากภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อ ความแตกต่างของคอ ในอดีตกับ คอ ในปัจจุบัน เรามาพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะ อาจารย์ครับไม่ทราบว่า คอ ในอดีตกับคอปัจจุบันเนี่ยมีแนวคิดการเรียนการสอนต่างกันไหมคะค่อนข้างต่างกันมากเลยนะคะ อย่างในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้คอเนี่ย เราจะเน้นเรื่องของเหมือนเป็นพฤติกรรมนิยมนะคะก็คือเราเน้นว่าจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆ คือมีความเชื่อว่าถ้าตัวผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของไวยากรณ์เนี่ยยิ่งทำเยอะเท่าไหร่เขายิ่งใช้ภาษาได้คล่องมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นก็จะเน้นไปตรงนั้น แต่ว่าในยุคใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะไปเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์ แล้วก็เน้นเรื่องของการบูรณาการความรู้ ก็จะมีการบูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วก็บูรณาการความรู้กับ องค์ความรู้อื่นด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเน้นของเรื่องของออการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ใจกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นค่ะหลังจากการที่เขามีแนวคิดการเรียนการสอนที่ต่างกันเนี่ยกิจกรรมการเรียนเนี่ยต่างกันด้วยไหมคะอ๋อต่างกันค่ะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า ในเมื่อแนวคิดในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องของพฤติกรรมนิยม ดังนั้นเนี่ยกิจกรรมการเรียนก็จะเน้นการทำแบบฝึกหัดซ้ำๆซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เรียนจะคล่องจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็มันพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดที่เป็นแบบฝึกหัดแห้งๆไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะ แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราเน้นการสื่อสารมากขึ้นนะเราก็จะมีกิจกรรมการเรียนที่เป็นรูปแบบของสมัยใหม่มากขึ้น มีลูกเล่นต่างๆ มากขึ้น ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น เพราะว่าเราเน้นผู้เรียนเป็นหลักนะคะก็จะในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ ก็จะต้องมีการบูรณาการทักษะต่าง ๆ อย่างเช่นก็จะมีการดูวิดีโอคลิป แล้วก็ไปตอบคำถาม มีการอ่านบทความแล้วมาเช็คโน้ตจดบันทึกย่ออะไรพวกนี้ก็จะมีพวกอย่างนี้มากขึ้น ก็จะไม่ได้เป็นลักษณะแบบเฝือแท่งๆอ่งฝึกไวยากรณ์อย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นลักษณะกิจกรรมก็คือ จากที่เน้นไวยากรณ์ก็จะเปลี่ยนมาเน้นทักษะที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ ค่ะ ในเรื่องของการสื่อสารกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันมากขึ้น ค่ะ อาจารย์คะแล้วรูปแบบกิจกรรมที่ต่างกันเนี่ยนำไปสู่รูปแบบการเรียนที่ต่างกันไปด้วยไหมคะอ๋อใช่ค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเน้นเรื่องของไวยากรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับของการเรียนมันก็ต้องเป็นไปตามลำดับแบบนั้น เรียนสิ่งที่ง่ายกว่าก่อน แล้วก็ค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นตามลำดับนะคะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อสาร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นเป็นทักษะผู้เรียนก็เลยจะสามารถที่จะเลือกเรียนตามอัธยาศัยได้มากกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนตามแพทเทิร์นที่เรากำหนดอ๋อค่ะ สรุปแล้วก็คื ผู้เรียนเนี่ยจะต้องเรียนตามลำดับที่โปรแกรมล็อกไว้ใช่ไหมคะ ค่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเรียนตามลำดับเพราะว่าเราจะเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาเอาไว้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้เนี่ยมันก็จะมีแยกออกเป็นทักษะหรือว่าเป็นหมวดความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถช็อปเรียนได้เลยตามใจชอบว่าเขาอยากจะเรียนไหนก่อน ซึ่งมันก็จะสะดวกกับผู้เรียนมากขึ้น เพราะว่าบางหัวข้อก็อาจจะมีใช้เวลาน้อย บางหัวข้อก็ใช้เวลามากเพราะฉะนั้นผู้เรียนเขาก็จะเลือกเรียนว่า ตอนนี้เนี่ยเขามีมีเวลาว่างมากเท่าไหร่ เขาก็จะเลือกอันนั้นมาเรียน ก็คือสรุปว่าถ้าในอดีตเนี่ยเราก็ต้องเรียนตามลำดับที่กำหนด แต่ปัจจุบันเนี่ยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดดีไซน์รูปแบบการเรียนของตัวเอง ใช่แล้วค่ะ ค่ะ ฟังดูเหมือนกับว่าคอสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ศัพท์โครงสร้างไวยากรณ์อย่างนี้หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะก็เป็นไปตามความเชื่อในสมัยนั้นนะคะว่า ถ้าเกิดว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ ใช้คำศัพท์เป็นก็จะสามารถทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้นะได้ดีทั้งฟังพูดอ่านเขียนค่ะในขณะที่ยุคนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นภาษาที่มันออเทนติกมากขึ้นนะคะเน้นเรื่องของการสนทนาในชีวิตประจำวันพวกนี้มากขึ้นก็คือปัจจุบันจะเน้นอะไรที่ ตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการมองภาษาแบบองค์รวมอ๋อค่ะค่ะ แล้วในสองยุคเนี่ยบทบาทของผู้สอนแตกต่างกันไปด้วยหรือเปล่าคะ แตกต่างกันมากเลยค่ะ อย่างในสมัยก่อนเนี่ยนะคะ เนื่องจากเรามีบทเรียนที่ค่อนข้างล็อกไว้ตายตัวนะคะ แล้วก็เออไม่หลากหลายเท่าไหร่ ดังนั้นเนี่ยผู้สอนก็จะมีหน้าที่เหมือนคอยควบคุมให้ผู้เรียนเรียนเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็จะไม่ค่อยมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ในขณะที่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะ เราจะเน้นเรื่องของสื่อที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นเนี่ยผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นเหมือน facilitator เท่านั้น คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเรียนไป แล้วก็จะมีการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนนะคะจะมีอย่างเช่น เป็นบอร์ดให้ผู้เรียนเนี่ยมาโพสต์ถามข้อความ อาจจะมีการส่งอีเมลถามถึงผู้สอน ซึ่งผู้สอนก็ต้องตอบคำถามพวกนี้แล้วก็คำถามในการเรียน พวกนี้จะหลากหลายด้วย เพราะว่าสื่อของเราเนี่ยเป็นสื่อที่กว้างมากขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ย คอทั้งสองยุคเนี่ยใช้วิธีจูงใจผู้เรียนต่างกันไหมคะ จริง ๆ ต้องพูดว่าไม่ต่างกันมากนักนะคะ เพราะว่าผู้เรียนยังไงก็คือเป็นผู้เรียนอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สามารถมาเป็นแรงจูงใจได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของคะแนนนะคะก็ในสมัยก่อนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการใช้คะแนนเป็นตัวล่ออย่างมากนะคะสมัยนี้ก็ยังคงใช้คะแนนอยู่ เพียงแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะมีการเนื่องจากเราคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญนะเราเน้นถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษามากขึ้น ทำให้เขาสนใจในการเรียนภาษามากขึ้นนะคะ แล้วก็สมัยนี้เนี่ย เนื่องจากมันมีสื่อการเรียนการสอนต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่ทำให้การใช้คอลในการสอนเนี่ยค่อนข้างจำกัดนิดนึง เพราะว่าถ้าเกิดว่าสื่อที่เราใช้เนี่ยมันไม่ทันสมัยหรือไม่ดีเท่ากับสื่อที่ใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั่วไป ก็จะถูกดึงความสนใจไปได้ง่าย เด็กก็จะไปใช้สื่อต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมากกว่า สรุปก็คือคอในปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทในการจูงใจผู้เรียนมาก ใช่ค่ะพูดง่ายๆคือเรามีคู่แข่งมากขึ้นเท่านั้นเองอ๋อค่ะเพราะเราต้องทำสื่อให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อ๋อค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กัลยามากๆนะคะ ที่มาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับเรา เดี๋ยวเราไปสรุปสาระสำคัญกันอีกทีนะคะโดยสรุปแล้ว คอในยุคต้น ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม กิจกรรมคอในยุคต้นจึงเน้นการฝึกฝนโครงสร้างภาษาแบบซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดในสภาพแวดล้อมแบบควบคุม โดยผู้เรียนต้องเรียนตามลำดับเนื้อหาที่โปรแกรมตั้งค่าไว้เท่านั้น ไม่สามารถเลือกเรียนบทเรียนที่ตนเองสนใจได้ คอในยุคต้นมองว่าภาษา ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ หลายส่วน เนื้อหาที่ทำการสอนจึงเน้นโครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ ที่จะประกอบเป็นประโยค บทบาทของผู้สอนในยุคนี้ จะเป็นผู้ควบคุม ให้ผู้เรียนเรียนตามโปรแกรมที่กำหนด การเรียนผ่านคอลในยุคต้น จะเน้นการให้แรงจูงใจภายนอก หรือ extrinsic motivation เช่น มีการให้ผลการเรียนรู้เป็นคะแนนหรือเกรด มีการให้รางวัลเป็นคำชม หรืออาจเป็นของขวัญเป็นต้น ส่วนคอสมัยใหม่ จะยึดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารและการบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน หรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพื่อพูดคุย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อทันสมัยที่หลากหลาย เนื้อหาบทเรียน มีความหลากหลายและยืดหยุ่น โดยผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยเลือกเรียนบทเรียนตามความสนใจ หรือระดับความสามารถของตน ข้อสมัยใหม่ มองภาษาแบบองค์รวม โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฟังก์ชันของภาษา เพื่อการสื่อสาร และการสนทนาในสถานการณ์จริง บทบาทของครูผู้สอนในยุคนี้จะต่างไปจากยุคต้น โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือ Facilitator ให้แก่ผู้เรียน คอยให้คำชี้แนะ และไม่เข้าไปควบคุมหรือแทรกแซงการเรียนรู้ของผู้เรียน ในด้านแรงจูงใจในการเรียนประกอบด้วย ทั้งแรงจูงใจภายนอก ดังเช่น คอในยุคต้น และแรงจูงใจภายใน กล่าวคือ การสร้างให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักต่อความสำคัญของการเรียนภาษา และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของความสามารถ ในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ